สำหรับเพื่อน ๆ ที่เข้ามาใหม่นะครับ หรือเพิ่งเซิร์ชเจอใน YouTube ก็คือช anel นี้ก็จะแบ่งปันเทคนิคด้านการตัดต่อ ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมตัดต่ออะไร เทคนิคการตัดต่อมันจะคล้ายๆกัน อยู่ที่ว่าใครถนัดโปรแกรมอะไรก็ใช้ตัวที่ถนัดกันไปนะฮะ อย่างผมก็ถนัด Final Cut ก็จะแบ่งปันในด้านของ Final Cut วันนี้จะมาดูวิธีการทำ c o m p o u n คลิป c o m p i ล e คลิปก็คือการรวมหลาย ๆ คลิปหลาย ๆ อัน นะฮะ รวมให้เป็นเพียงอันเดียวเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ต่อยกตัวอย่างเช่น ตรงนี้นะครับผมมีเป็น motion graphic intro เข้ามา อันนี้อาจจะกระตุกนิด นึงเพราะว่าบันทึกหน้าจอด้วย ไอตัว motion graphic ตัวเนี้ย มันจะมีเสียงซาวเอฟเฟกที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปด้วย ผมจะรวมทั้งซาวเอฟเฟกและโมชั่นกราฟิกตัวเนี้ย ให้เป็น รวมเป็น1คลิป เพื่อง่ายต่อการเอาไปใช้ในโปรเจกต์อื่นๆ ขั้นแรกผมก็เลือก ส่วนที่ต้องการเลือก ก็จะมีตัวนี้ แล้วก็ออดิโอด้านนี้ที่ผมได้แยกโรออดิโอไว้แล้ว เลือกโดยการกด Command ค้างไว้ แล้วก็คลิกเลือกนะครับก็จะได้ พอเราได้คลิปที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกกด Control แล้วคลิกก็จะมีคำสั่ง New Compound Clip ตัวนี้นะครับ หรือใช้ช็อตคัทก็คือ Option G กดพอเรากดเลือกปุ๊บเขาจะถามว่าจะเอาไว้ในอีเวนต์ไหน อันนี้ผมมี2อีเวนต์ก็คือ อีเวนท์ที่เป็นวันที่ที่แฟนอคัตเขาสร้างมานะครับ แล้วก็อีเวนต์น้ำอัญชันทำให้ชาแนลบ้านสวนบาลิตา ผมก็ไว้ในอีเวนต์น้ำอัญชัน แล้วก็ตั้งชื่อคอมเพลคลิปตัวเนี้ย ตั้งชื่อเป็นอินโทรโลโก้อินอินโทรโลโก้พอแล้วกดโอเค ไอตัวเมื่อกี้ที่เขาแยกกันระหว่างวิดีโอกับออดิโอเนี่ยก็จะมารวมไว้ในคลิปเดียวด้านนี้หนึ่ขยาย ให้เห็นชัด ๆ หน่อยนี่เขาก็จะมารวมในนี้ โปรแกรมเขาก็จะสร้างเป็น เป็นตัวคลิปตัวนี้ขึ้นมา ชื่อว่า intro logo ที่เราตั้งไว้อยู่ใน event น้ำอัญชันอัน นี้เราก็จะได้เป็น compile คลิปเข้ามา วิธีการเอาไปใช้ ก็คือเรามี compile คลิปตัวนี้แล้วนะฮะเราไปที่ event อื่น สมมติผมเป็นมาที่ event วันที่ตัวนี้ แล้วก็ผมสร้าง โปรเจกต์มาตัวหนึ่งเปล่าๆไทม์ไลน์เปล่าๆ แล้วก็ใส่ไปสักคลิปหนึ่งเอาเป็นคลิปนี้แล้วกัน เลือกเป็นมีมีกินอาหารนี่แหละ เอาใส่เข้ามาในไทม์ไลน์ ใส่เข้ามาในไทม์ไลน์นะฮะ แล้วก็มาที่อีเวนต์น้ำอัญชัน ซึ่งคอมเพลคลิปมันอยู่ตรงนี้ ผมก็ลากลงมา แล้ว ผลที่ออกมาก็จะได้แบบนี้ เราก็จะได้เป็นวิดีโอแบบอัลฟาชาแนลเข้ามาวางทับบนวิดีโอด้านล่างของเราได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาวางใหม่ทั้งหมด และนี่ก็คือวิธีการทำคอมเพลคลิป บนโปรแกรม Final Cut Pro X นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับ มีข้อเสนอแนะอะไรก็ จ้งบอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ